ตอนสายวันนี้คนดูรตอนเงียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยะครับ เรามาถึงตรงแยกที่จะไปศิริรา คือแยกอรุณอมรินทนะครับ ตอนนี้เราอยู่ช่วงถึงหน้าพาตาปิ่นเก้าแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับพาตาปิ่นเก้าอยู่ด้านขวา เป็นเส้นทางติดเก้าแล้วผมเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับข้ามตรงนี้นะครับ เรากำลังจะไปลงตลิ่งชันนะครับ นะครับ ข้างล่างนะครับ และจะเห็นวิวฝั่งซ้ายด้วยนี่นะครับ วิวด้านซ้ายสวยเลยนะครับ